ลองดูครับผม น้ำเต้าปูปลาทุนสามพันวันนี้ จะเป็นยังไง ไปลุยกัน ก่อนหนึ่งก่อนแรกก็อย่าลืมนะเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมกันเหมือนเดิมด้วยนะครับจังหวะนี้สปีสปินมาแล้ว 2 ตัว ขออีกตัวหนึ่งเท่านั้นจัดมาให้หน่อยวิสวยงาม มาเว้ยมาไว้ มาถึงก็เข้าฟรีเลยเว้ย เอาเรื่องว่ะ จัดไปมาขอแจมแจมเพื่อนว่ายังไงว่ายังไงในฟรีว่ายังไงดียาวไปขอขอเรื่อยๆขอไหลๆโอ้ยกุ้งช่องแรกไม่เข้าเว้ยเออวายช่องสองเข้าดีครับผมจังหวะนี้ยังไงต่อเอาหน่อยดิเอาหน่อยดิสวยกุ้งกุ้งปูปลาอะไรมาหมดอะเออไหลด้วยปลากันต่อแล้วยังไงดี อ้ยกุ้งมาต่อนะสวยครับผม ต้องงาน ต้องงานไหลๆไปไหลๆไปเอาเว้ยเอาเว้ยมาดีจะจัดถือว่ามาดีจะจัดแต่ไปสามร้อยกว่าบาทนะเมื่อกี้แต่เบ็ดห้าสิบอะเนาะสามร้อยยังไม่เท่าไหร่ เออครึ่งกราไปดอกนี้เช็ดเคตัวคุณไว้คุณเจ็ดแล้ว ขอ หลาย ๆ อย่างนี้แหละที่กูต้องการนะมาดิคาตัวคุณคุณเก้ามาแล้วนะจังหวะนี้นะ ไหลกันต่อไหลกันต่อยาวๆสวยงามครึ่งกราไปดอกนี้เช็ดเคแล้วยังไงกันต่อไหลๆหรือเปล่าไหลๆกันต่อด้วยปลานะ กุ้งไว้กุ้งช่องแรกกุ้งไม่มาแต่ปูมาแทนเช็ดโคกงานอีกครับก็เอาดีก็เอาดีห้าร้อยห้าร้อยเอออย่าเพิ่งหมดเพื่อนอย่าเพิ่งหมดอย่าเพิ่งหมดโอ้โหหมดไวซะด้วยไงพอมันจะหมดมันก็หมดไวเกินพันสองเอง ยังไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่ผมว่าเบ็ดร้อยแม่งเลยแล้วกันมายัดยัดแม่งไปเลยลุยวิ่งขึ้นกราฟอยู่ที่ฟิลิปปินส์ใหม่แล้วฟิลิปปินส์มาสองตัวแล้วขอยหนึ่งตัวขอยหนึ่งตัวมา เข้ารัวๆเลยเปล่าฟิลิปปินเข้ารัวๆเลยเปล่าโอ้โหไม่เข้าเสียดายตัวเดียวเองอะเบ็ดร้อยเลยนะเว้ยเบ็ดร้อยเลยนะเว้ยเบ็ดร้อยเข้าฟรีทีนี่มีรู้เรื่องแน่นอนนะครับผมนะเลยโอ้โหตัวแพงแตกจังหวะนี้2,008 7K ก้อนใหญ่ก้อนโตไปดิก้อนใหญ่ก้อนโตแน่นอนนะครับผมตัวแพงแตกขนาดนี้แต่ไป2,935เช็ดโคกเอาเรื่องจัดครับผมใครสนใจตามมาเล่นนะมั้ยนะ ตามผมมาในเมนที่ประมูลเอาไว้ได้เลยนะครับสมัครสล็อตฟรีไม่ผ่านเอเย่นแล้วก็รับวอลเล็ตด้วยนะครับนะ จัดไป มาดีมาดีน้ำเต้าปูปลามาดี เอ้ย ฟิสปินมา 2 ตัวแล้ว ฟิสปินมา 2 ตัวแล้ว ขออีกหนึ่งตัวมา อีกหนึ่งตัวก็จัดให้กูหน่อยโอ้โหไม่มาอีกแล้วมึง อะไรของมึงวะเนี่ยเออนี่ไงเมื่อกี้ไม่มาแต่มาทีนี้แทนนะครับผมจัดไปจัดไป สวยงาม มาดิ ฟรีนะ หมุนฟรีนะ ขอดีๆนะเพื่อน เออเมื่อกี้รอบเมื่อกี้ไม่เท่าไหร่รอบนี้ขอดีๆแล้วกันขอแจมๆแบบว่ายาวปลายยาวปลายเออขึ้นกราไปดอกนี้สวยงามยังไงต่อ ไหลๆด้วยปลากันต่อเอาละเว้ยเอาละเว้ยปลาช่องแรกมาไหมปลา ฝาช่องแรกเข้าสวยงามผมยังไงกัน ต่อดี หลายๆไหมหลายๆเออเอาเรื่องไว้เอาเรื่องไว้เช็ดเคกุ้งมาต่ออีกว่า ดูมันไหลดีทำมันเล่นไป ไม่ใช่เล่นๆนะเนี่ยครึ่งกราฟไปอีกดอกหนึ่งเช็ดเคพันห้าครึ่งกราฟอีกพันห้าแล้วใหม่ครึ่งกราฟก็จัดไปยาวๆดีครับสวยงามก้อนใหญ่ก้อนโตก้อนโคนใหญ่โคโตมาอีกสสองพันามสิบบาทนะจังหวะนี้ เอาเรื่องกับเบื้องราวจัดๆครับผม เอาเต็มกราบไปดอกนี้เช็ดเก้สามพันเจ็ดอะไรกันครับหน้า โอ้โหเต็มกราบไปเลยดอกนี้ ไม่กลับไปสามพันเจ็ดร้อยสี่สิบนะ โอ้โห สุดจริงนอะเมื่อกี้สุดจริงครับผม สุดจี๊ดเลย ตัวคูณก็ไหลเรื่อยๆ ตัวคูณก็ไหลเรื่อย ๆ ยาวไปยาวไปแต่แบบไม่หยุดไม่หย่อนอย่างนี้ก็สวยเลย แบบแบบไม่หยุดไม่หย่อนอย่างนี้ก็สวยเลย ไปอีก2 0 0่โอ้โหแล้วดูกุ้งยังไหลต่อกับกุ้งกับไก่นะ เอาเรื่องจัดจัดครับผมเช็ดที่ก้อนโคตรใหญ่โคตรโตมาอีกแล้ว รางวัลก้อนโคตรใหญ่โคตรโต 3,595บาทไปดิ โอ้โหอะไรกันครับนี่โคตรโหโคตรมันว่ะ โคตรโหโคตรมันว่ะเดี๋ยวมึงหมดดีเอาหน่อยเออได้อยู่ไอ้ปลาทำดีเพื่อนยื้อกันไว้ยื้อกันไว้ ึ้นไว้ก่อน เอาหน่อยเพื่อนเอาหน่อย เดี๋ยวเพิ่งหมดเดี๋ยวเพิ่งหมดโอ้โหหมดก๊อกไปแล้วนะครับนะแตกไป 11,590 บาทกันเลยนะครับผมฟีสปินรอบนี้ ไหนลองเบ็ดแบบ 200 กันสักนิดนึงแล้วกันขำขำขำๆลองเชิงหน่อยเฮ้ยฟีสปินใหม่กแล้วฟีสปินใหม่กแล้วขอยตัวนึงมาขอยตัวนึงมา ถ้ามาก็เล่นต่อเลยโอ้โหแล้วดูไก่ แล้วดูไก่เข้าเต็มครับจังหวะนี้รออะไรกันล่ะครับเจ็ดเคไอไก่มันมายังไงวะน่าโอ้โห ไก่เกินตัวโคตรแพงตัวแพงที่สุดในเกมซูเปอร์ไม่กลาไป 96,000 นะ เช็ดขี้พอเลยครับผมรออะไรอ่ะไก่ดอกนี้พอเลยพักดีกว่านะครับผมนะ โอเค วันนี้ขอพักดูเท่านี้เลยละกันนะครับมน่าแตกไปแสนหนึ่ง โอ้โห ใครชอบคลิปคลิปนี้นะ กดไลค์ กดแชร์ กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมกันเลยละกันนะครับ ผม ถ้าใครสนใจมาเล่นนะ สามารถตามผมมาสมัครสล็อตได้ในคอมเมนต์ที่โปรโมทเอาไว้ได้เลยนะครับ สมัครฟรีไม่ผ่านเอเย่นแล้วก็ที่สำคัญคือ รับวอลเล็ตด้วยนะครับ ผม ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเพื่อนบายบาย สวัสดีครับ